ำหรับคำกริยา lier เป็นคำกริยากลุ่มที่สาม แปลว่าอ่าน มีรูปการกระจายเป็นการปัจจุบันดังนี้ je lis tu lis il lit elle lit nous lisons vous lisez ils lisent elles lisent อย่าลืมนะคะว่าคำกริยากลุ่มที่สามเราต้องท่องจำให้ได้เพียงอย่างเดียวค่ะ ลองฟังเสียงอ่านเป็นเสียงผู้ชายนะคะ Je lis. Tu lis. Il lit. Elle lit. Nous lisons. Vous lisez. Ils lisent. Elles lisent. อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆนะคะ